สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนนงนุษนะครับ เป็นสวนที่สวยติดอันดับหนึ่งใน10ที่สวยที่สุดของโลกนะครับ เข้ามาสวนแรกเลยนะครับ วันนี้มุมนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูสวนกระบองเพชรกันก่อนนะครับ คุณผู้ชมครับสวนกระบองเพชรของสวนนงนุษครับ สวยงามมากครับ มีกระบองเพชร ที่จัดสลับกับหิน นะครับ ดูแล้วตะการตามากครับผม เดี๋ยวผมพาเดินชมสวนกันนะครับ อยากให้คุณผู้ชมได้เข้ามาเห็นกับตาตัวเองยังเลยครับ มันรู้สึกตะการตานะครับสำหรับมุมของสวนกระบองเพชรตรงนี้โอ้ต้นกระบองเพชรสวยมากครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นสวนกระบองเพชรที่จัดใส่ถาดนะครับ เป็นสวนถาดนะครับ ถ้าเราเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับ คุณผู้ชมครับ ที่เราจะจัดไว้ที่บ้านเราได้นะครับ เนี่ยเขาจะจัดเป็นถาดเป็นถาดไว้นี้นะครับ ดูแล้วก็คนที่ชอบกระบองเพชรนะครับอ่าเป็นไอเดียไปจัดเป็นถาดที่บ้านได้นะครับ เยอะเลยครับนี่ครับ เดี๋ยวให้ดูสวนผักก่อนนะครับ เป็นไอเดียได้ครับคุณผู้ชมครับ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการจัดสวนผักสวนกระบองเพชรนะครับ ก็ จัดได้ครับผานนี้ก็สวยครับผม มากเอ๊ะ อันนี้สวยครับ มีอ่า โป้ยเซียนครับร่วมอยู่ด้วย อยากให้คุณผู้ชมได้เข้ามาดูนะครับ ได้เข้ามาเห็นกัน รู้สึกตื่นเต้นครับ สำหรับคนที่ชอบสวนนะครับ การที่เราได้มาสวนนงนุชสักครั้งนี่นะครับ ผมก็ มีความใฝ่ฝันอยากมานานแล้วนะครับ วันนี้มีโอกาสได้มา เข้ามาที่สวนนงนุชครับ ตรงนี้เป็นแผงสวนแนวตั้งครับท่านผู้ชม นี่ครับโอ้นะครับ ใส่กระถางนะครับทำเป็นชั้นครับ เป็นแบ็กกราวจุดพักสายตาได้อย่างดีเลยนะครับ เนี่ย ข้างล่างก็เป็นเขาฤาษีนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นไอเดียอีกหนึ่งไอเดียได้นะครับคุณผู้ชมครับ ถ้าเราจะทำที่บ้านเรานะครับ ตรงกำแพงเนี่ยนะครับ เป็นน่าจะเป็นไซนะครับ เป็นไซในกระถางแล้วก็เสียบเสียบเสียบเสียบนะครับ เรียงในกำแพงนะครับผม แล้วก็นี่ครับสุดยอดครับ